เต็มกระดานนี้เก้าพันหกนี่ครับ แล้วยังมีคิวลงกับเจมาอีก เปลี่ยนเป็นวายมาแล้วตอนนี้ ยังไงเต็มได้ไงสองหมื่นสองเก้าร้อยหกสิบท่านชม เฮ้ยรางวัลซูเปอร์มิกะสามหมื่นสี่พันหกสิบสี่สิบบาท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 เออวันนี้ผมเงินทุนมาหมดหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมนะ ก็เป็นเงินที่จากการที่ผมเล่นในรอบก่อนๆนะฮะมันเหลือมาผมยังไม่ได้ถอนลยก็เก็บไว้ก่อนนะแล้ววันนี้เดี๋ยวมาจัดสาวท่านกันนะท่านผู้ชมนะดูสิว่าวันนี้สาวท่านจะเป็นเช่นไรนะฮะท่านผู้ชมนะ ผมขอล้างหน้าล้างตาด้วยกันใส่เบ็ดสี่ร้อยบาทสิบทีนะฮะไปก่อนนะท่านผู้ชมนะเงียบเก็บเลยฮะท่านผู้ชมเฮ้ย เงียบกิบเลยมาผมขอซื้อฟีเจอร์สัก 200 นะ เบ็ดสูงสุดเลยหนึ่งบาทนะท่านผู้ชมนะ เออ ไปซื้อก่อนเลยนะะท่านผู้ชม ค่าไม่ค่อยดีแล้วฮะท่านผู้ชมนะค่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะยังไง อย่างเงียบสิ ลูกพ่อ หเงียบกิบเลยนะท่านผู้ชม เงียบจริงๆนะเหลืออีกสองหมุนเท่านั้นเนอเขียวช็อตนี้480โอ้แล้วฟ้าลงใหม่เจอน่าจะแพงเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้นี้ฟ้าแถวแรกโอ้โหไม่มานะ เออฝั่งนี้พันสี่สี่สิบให้หมุนหน่อยโอ้โห หมดแล้วนะท่านผู้ชมนะ โอ้ย มาช็อตแรกก็โดนเลยนะฮะท่านผู้ชม โอ้ยผมขอล้างหน้าก่อนสิบทีนะใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้ ขออนุญาตเปิดเทอร์โบเลยนะครับท่านผู้ชมนะสิบแถวสามเอมาต่อนะสามร้อยยี่สิบโอ้ย น่าชมพูช็อตนี้โอ้ยเอาวายเข้ามานี้ก็ ไปครับผมขอเทอร์เบ็ดอ่า ซื้อฟีเจอร์ดีกว่านะท่านผู้ชม ไปครับหนึ่นสี่ตัวอีกแล้วนะฮะโอ้ยเงียบกิบเลยนะท่านผู้ชมนะเอ้าช็อตนี้สามร้อยแปดสิบโอ้โหเงียบจังเลยเบ็ดแพง เงียบจัดเลยนะทุกผู้ชมนะ วันนี้จะหมดก็หมดวันนี้แหละดูทรงละสามร้อยหกสิบครับผมโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยผมซื้อไปหมื่นหนึ่งนะ ได้ เงินตอบแทนมาเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเองอ่ะ โอ้โหโอ้ยหัวร้อนหัวร้อนผมขออีกนะโอ้ยโดนไปเกือบสองหมื่นแล้วนะท่านผู้ชมนะ โอ้ ไปครับดูช็อตนี้นาเขียวหกสามเก้าร้อยหกสิบนะฮะ เคมาอีก เขียว เขียวช่องสองไม่มานะ โอ้ยแม่แล้วก็ ฟ้ามาอีกทังสองนะฮะ มาหลอมแหลมมาก ผมว่าน่าจะโดนอีกนะตอนนี้ไม่น่ารอดนะฮะฝั่งนี้หกร้อยบาทนะฮะเอาแต่ได้หมุนฟรีในฟรีอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าท่านผู้ชมนะ ผมว่าทรงทรงได้มาแล้วนะท่านผู้ชมเคมาอีกพันสองแปดสิบก็ให้มีสิบแปดไปแล้ว เออเอาแว้เอาไว้ ไงจิว เฮ้ยโอ้โหสแกตเตอร์ไม่มาแต่ช็อตนี้หน้าม่วงมา 4,000 บาทแล้วฟรีในฟรีอีกหรือเปล่า ฟรีในฟรีเปล่าโอ้โหกำไรมาแล้ว 1,000 บาทนะคุณผู้ชมจะไม่รอดเอานะโอ้โหหน้าแดง 8,800 ดูดิครับ เออ มาแล้วนะครับ มาแล้วนะท่านผู้ชมนะถ้าหมุนฟรีคือกำไรของเราแล้ว สิบช็อตนี้เก้าร้อยหกสิบเคไม่มาต่อนะฮะสองหมุนนะฮะท่านผู้ชม โอ้โห ขอได้กำไรหน่อยก็ได้ท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหไม่ให้นะฮะท่านผู้ชมนะแข่งกันวัลรวมหมดสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทนะฮะโอเคยังโอเคเท่าทุนนะฮะท่านผู้ชมนะ ไปอีกครับโอ้ใจมันกำลังได้ ลุยครับนุ่ยช็อตนี้ร้อยหกสิบบาทยังไง โหเงียบเก็บนะท่านผู้ชม นะ เงียบกิบเลยนะฮะ ท่านผู้ชม นะ โอ้ยช็อตนี้มันแปดนะฮะ ท่านผู้ชม สิบเข้ามาอย่างนี้อีกสองพันสี่นะฮะท่านผู้ชม แล้วมีวายลงมาเชื่อมอีกสี่พันแปดเออ ให้ผมบ้างนะฮะขอผมบ้างนะฮะขออีกทีเดียวเคมาเอาเปลี่ยนเป็นเอเปล่า เพลงได้ถือว่าได้ได้กำไรแปดร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะ ไปกันต่อเลย ไปกันต่อเนื่องเลย ไม่ต้องล้างหน้าล้างตาเลยนะครับไปเลยครับผมมาสามร้อยหกยังไงสิบแถวสามโอ้ย ุ้่นะม่วงมาอีกพันสองหมุนหัวเข้าไปแล้วนะฮะทำชนนะเหลืออีกห้าหมุนนะครับผมเหลืออีกสี่นะฮะโอ้ยเหลืออีกสามโอ้ยเต็มกระดานนี้พันสองนะฮะแค่พันสองเท่านั้นแล้วยังมีเขียวมาเชื่อมีเก้าพันหก โอ้ยแคลงมาอีกสี่พันนะท่านผู้ชมมันมาแล้วเอแถวแรกมันไม่ไม่มาแต่หน้าเขียวมาสิบสองสามก็ได้ เอลงมาอีกห้าพันหกโอ้ยนามูมาอีกพันเก้านะฮะท่านผู้ชม อยช็อตนี้แม่งโคตรมันนะท่านผู้ชมนะโอ้ยช็อตนี้มาจัดเลย เออเออ มาอย่างนี้สิมันได้อย่างนี้สิครับ โอเคนะครับตานี้ถือว่าโอเคเลยนะครับท่านผู้ชม ไปอีกทีนึงนะหมันเที่ยวมาก ไปครับ ใจช็อตนี้ยังไงวายลงมาเชื่อมกับเคสองเก้าร้อยหกสิบแล้วยังมีเขียวอีกพันสี่สามโอ้โหสิบแถมสามไม่มานะครับท่านผู้ชมวายมาเชื่อมเอเก้าร้อยหกสิบโอ้โห คเต็มกระดานนี้9าพันหกครับ แล้วยังมีคิวลงกับเจมาอีก เปลี่ยนเป็นวายมาแล้วตอนนี้ ยังไงเต็มได้ไงรสองหมื่นสองเก้าร้อยหกสิบท่านผู้ชม เฮ้ยเงินรางวัลซูเปอร์มิกะสามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทอ่ะเออ โอ้ย โคตรเอานะครับท่านผู้ชมโคตรเอาโอ้ยสามพันแปดสี่สิบนะฮะท่านผู้ชม สามพันแปดสี่สิบ โอ้ยรวมสี่หมื่นนะครับโอ้ยผมได้กำไรมาสองสามตาแล้วนะทผู้ชมนะ โอ้ยผมมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เนี่ย ตอนเนี้ยนะครับ ผมเอาไเดีอะเอาอีกสักทีดีไหมท่านผู้ชม เอาอีกสักทีดีกว่านะเดี๋ยวผมขออีกหนึ่งทีเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมนะ วันนี้ถือว่าได้เยอะมากๆแล้วนะฮะ เออ ทุนเราเยอะด้วยนะครับ แต่อย่าไปเล่นจมนะ อย่าชะล่าใจไปนะครับท่านผู้ชมว่าเงินทุนเราเยอะเนี่ยเราจะเล่น เราจะเล่นต่อ หรือเราจะเล่นยังไงเนี่ย คือเราต้องเซฟบ้างนะครับท่านผู้ชมนะชมพูหน้าแรกมาเปล่าไม่มาช่องแรกนะฮะโอ้ยสี่หมุนนะครับผมอีกสี่หมุนเจมีไวลงมาเชื่อมเคโอ้ยโอ้ท่านผู้ชม เขียวดอกนี้สามันสองนะฮะ มีคิวมาอีกเอแถวแรกมาเปล่าเอไม่มา แต่ว่ามีเคกับเจแล้วมีเขียวกับเอช็อตนี้วายลงมาอีกเต็มอืมเคครับโหถือว่าได้กำไรนะเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะกับช็อตนี้อีกทีเดียวนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมยังไง ผมควรพอแล้วดีกว่านะครับ